ดีค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร กันธนาดิตแก้ว จากสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากวันนี้นะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง ลักษณะสารสนเทศสำหรับผู้บริหารในองค์กรนะคะ ซึ่งผู้บริหารในองค์กรเนี่ยมีความต้องการสารสนเทศแตกต่างกันออกไป จะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาทราบกันก่อนว่า สารสนเทศนั้นเป็นอย่างไร สารสนเทศมีความแตกต่างจากข้อมูลยังไงนะคะ เนื่องจากว่าในการที่เราจะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น เราจะต้องใช้หรือเราจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวสารสนเทศนะคะ สารสนเทศกับข้อมูลนั้นมีความแตกต่างกันนะคะ แตกต่างกันที่ผู้ใช้หรือตัว user ค่ะ หากข้อมูลนั้นนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ หรือนำไปใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงาน เราจะถือว่าข้อมูลนั้นเป็นสารสนเทศนะคะ หากเรามองมาที่รายละเอียดนะคะ เราจะพบว่าคำว่าข้อมูลเนี่ยจะหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆนะคะ ที่เราทำการจดบันทึกนะคะลงในเอกสารนะคะ ลงในบันทึกประจำวันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่น วันนี้ มียอดขายกาแฟสดอยู่ที่ 50 แก้วนะคะ หรือขายข้าวสารได้ 15 กิโลกรัม จะเห็นว่า ข้อความนี้เนี่ยเป็นแค่เหตุการณ์ ณวันนี้ที่เกิดขึ้นในยอดขายของสินค้าของเรานะคะ ในส่วนของสารสนเทศนั้นเนี่ยนะคะจะมาจากข้อมูลที่ประมวลผลออกมาแล้วนะคะแล้วเอาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในทางธุรกิจ หรือในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้นะคะ อย่างเช่น ยอดขายใน1ปีที่ผ่านมานะคะ มียอดขายที่เพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ40%นะคะหรือในอัตรา40%ที่เพิ่มจากปีที่แล้วจะเห็นว่าการที่เราบอกข้อมูลตรงนี้ออกมาเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าการดำเนินงานหรือผลการงานในปีนี้เนี่ยนะคะ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะ เราก็จะหาสาเหตุได้ว่า การที่ยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากส่วนไหนนะคะ แล้วเราก็จะเอาส่วนนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อไปนั่นเองค่ะ เมื่อเราทราบความหมายของสารสนเทศไปแล้วนะคะ ทีนี้สารสนเทศเนี่ยที่อยู่ในองค์กร หรืออยู่ในร้านค้าอยู่ในการดำเนินธุรกิจของเราเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่ในองค์กรนั้นๆนะคะณที่นี้เนี่ยเราจะจำลองเหตุการณ์นะคะ หรือจำลองรูปภาพสำหรับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับสารสนเทศนั่นก็คือผู้บริหารนะคะ ผู้บริหารเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกันนะคะ จะแบ่งเป็นผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง แล้วก็ผู้บริหารระดับสูงนะคะ ผู้บริหารแต่ละระดับเนี่ยจะมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะ หากเป็นในเรื่องของอการควบคุมการทำงานประจำวันนะคะ ก็จะถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับต้นนะคะ ซึ่งผู้บริหารระดับต้นเนี่ยจะมีโครงสร้างหรือรูปแบบในการตัดสินใจเนี่ย จะมีลักษณะโครงสร้างที่แน่นอนนะคะ ดังนั้นแล้วเนี่ยลักษณะสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับต้นนี้นะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของรายงานประจำวันนะคะเป็นสารสนเทศที่อยู่ภายในองค์กรนะคะลักษณะสารสนเทศที่เป็นรายงานประจำวันเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆวันนะคะ ไม่เกินรายสัปดาห์ และเป็นสารสนเทศอย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นแค่ภายในองค์กร สารสนเทศนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีรายละเอียดปีกย่อยมากนะคะ ซึ่งจะปรากฏในเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็น สารสนเทศนั้นเนี่ยจึงต้องมีความแม่นยำสูงนะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสารสนเทศนั้นจะต้องถูกดึงมาใช้บ่อย ดังนั้นเนี่ยระดับความทันสมัยหรือความเป็นเรียลไทม์เนี่ยก็ยังไม่ต้องมีมากนัก เพราะว่าข้อมูลนั้นถูกบันทึกไปแล้วนะคะ เมื่อผู้บริหารระดับต้นเนี่ยนำสารสนเทศนะคะ จากที่กล่าวมาเนี่ยนะคะนำไปใช้ในการตัดสินใจนะคะ ขอบเขตในการดำเนินงานนั้นจะส่งผลกระทบนะคะ หรือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในวงแคบเนื่องจากสารสนเทศหลักๆเนี่ยมาจากภายในองค์กรค่ะ เมื่อเราทราบลักษณะนะคะของผู้บริหารระดับต้นว่ามีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานยังไงนะคะ รูปแบบการตัดสินใจนั้นเป็นรูปแบบที่แน่นอนนะคะ ระดับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นผู้บริหารระดับกลางนะคะ ผู้บริหารระดับกลางเนี่ยจะมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานแล้วก็ควบคุม วางแผนงานในลักษณะ 1-3 ปีข้างหน้านะคะ ซึ่งรูปแบบโครงสร้างการตัดสินใจจะอยู่ในลักษณะ กึ่งแน่นอนกึ่งไม่แน่นอนนะคะคำว่ากึ่งแน่นอนกึ่งไม่แน่นอนเนี่ยลักษณะแบบนี้คือ การที่ผู้บริหารระดับกลางนั้นจะมีบทบาทในการควบคุมสถานการณ์ ควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรายปีนะคะ หรือถ้าเป็นเดือนเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วง 6 เดือนนะคะ แต่ไม่ถี่มากก็คือหมายถึงว่าไม่ไม่ได้อยู่ในช่วงทุกวันหรือในรายสัปดาห์นะคะ ดังนั้นแล้วเนี่ย ลักษณะสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลางนั้นนะคะจะเป็นลักษณะรายงานที่เป็นรายเดือนรายไตรมาสนะคะรวมถึงรายงานประจำปีเพื่อนำมาวางแผนงานใน1-3ปีข้างหน้า รายละเอียดของสารสนเทศนั้นจะมีความละเอียดพอสมควร แต่ไม่ถึงกับละเอียดมากนักเหมือนกับผู้บริหารระดับต้น และในเรื่องสารสนเทศเป็นรายงานลักษณะรายเดือน รายไตรมาสรายงานประจำปี ข้อมูลส่วนใหญ่จึงเป็นสารสนเทศภายในองค์กร ผสมกับสารสนเทศภายนอกองค์กรบ้างเล็กน้อย อย่างเช่นข้อมูลมาจากลูกค้าหรือผู้ขายวัตถุดิบนะคะ เพื่อให้ขอบเขตจากการทำงานของผู้บริหารระดับกลางเนี่ยนะคะ ได้ตัดสินใจได้กว้างขึ้นนะคะ มากกว่าผู้บริหารระดับต้นค่ะ และระดับที่สูงที่สุดนะคะ ก็จะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะ อาจจะเป็นประธานบริษัทนะคะ กรรมการผู้จัดการเป็นต้นนะคะ สำหรับผู้บริหารระดับสูงนั้นนะคะ จะเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ในการวางแผนงานระยะยาวนะคะช่วง 3 ปีขึ้นไปนะคะ และรูปแบบของการตัดสินใจนั้นจะเป็นรูปแบบไม่มีโครงสร้างนะคะ นั่นหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่ผู้บริหารจะเจอหรือเผชิญหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อน ดังนั้นแล้วเนี่ยลักษณะสารสนเทศที่ผู้บริหารระดับสูงนะคะจะต้องได้รับเนี่ยจะเป็นลักษณะของรายงานประจำปีเปรียบเทียบนะคะอาจจะเปรียบเทียบในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับผู้แข่งขันที่อยู่ในลักษณะที่เป็นแนวโน้ม ไม่ต้องมีความละเอียดมากนักนะคะแต่ต้องมีความรวดเร็วนะคะเป็นลักษณะของออนไลน์เรียลไทม์ และต้องมีความทันสมัยมาก เพื่อให้การตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูงนั้น ทันต่อเหตุการณ์นะคะ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ สารสนเทศที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจ จะต้องมีขอบเขตที่กว้าง ต้องใช้ทั้งสารสนเทศที่เกิดขึ้นในองค์กรและนอกองค์กรนะคะ และสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นการสรุปนะคะ ลักษณะของผู้บริหารที่อยู่ในองค์กร ที่เราจะเห็นว่าเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดนะคะฐานล่างก็คือผู้บริหารระดับต้นนะคะ ตรงกลางก็คือผู้บริหารระดับกลาง และส่วนที่สูงที่สุดก็คือผู้บริหารระดับสูงนะคะ ในพีระมิดรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่ารูปแบบโครงสร้างสำหรับผู้บริหารแต่ละระดับนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะ ปลายบนสุดเนี่ยก็คือผู้บริหารระดับสูง จะเห็นว่าเป็นรูปแบบ โครงสร้างการตัดสินใจที่ไม่แน่นอนนะคะ และสารสนเทศอย่างที่บอกไปนะคะ ความละเอียดเนี่ยไม่ต้องมีมากนักนะคะ แต่จะต้องมีความครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริหารนั้นเนี่ยมองข้อมูลแล้วสามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจได้ทันท่วงทีนะคะ ส่วนปลายล่างสุดเนี่ยจะเห็นว่าจะตรงกันข้ามกับผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากว่าผู้บริหารระดับต้นนะคะ จะใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงาน ที่เป็นประจำวันนะคะลักษณะเเกิดขึ้นทุกๆวันและเกิดขึ้นบ่อยนะคะ ดังนั้นรูปแบบโครงสร้างการตัดสินใจนั้นก็คือเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นแบบแน่นอนนั่นเองนะคะ แล้วตรงกลางก็คือผู้บริหารระดับกลางก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างผู้บริหารระดับต้นกับผู้บริหารระดับสูงนะคะ นี่คืออรูปแบบพีระมิดที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับสารสนเทศกับผู้บริหารในองค์กรค่ะ กันบ้างคะสำหรับความรู้ในเรื่องของลักษณะสารสนเทศสำหรับผู้บริหารในองค์กร หวังว่าผู้เรียนคงได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะ ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ